ทุาห้าร้อยบาททวนจัดเบ็ดสักเจ็ดไปละการเบ็ดโปรดผมนะเบ็ดเจ็ดนะมาล้างกราฟกันเช่นเคยตามสูตรแล้วตามสูตรแล้วจัดไปครับผมเออจะแมวจะแมวล้างกราฟก็มาดีอยู่เนี่ยล้างกราฟก็มาดีอยู่เนี่ยขอจำแจมเบื้อน รู้สึกว่าไม่ค่อยดีละรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยละรู้สึกได้กินตุตุนอกฟรีไม่ดีไม่เป็นไรจัดฟรีแม่งเลยละกัน350 บาทมา ในฟรีขอแจมแจมเท่านั้นแหละในฟรีขอแจมแจมคือจบเลยนะครับนะตัวคูณมาเน้นๆรอบแรกก็คูณ10ไปแล้วนะ จังหวะนี้ รอบแรกก็คูณ10ไปแล้วระหว่างช่อง2มันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วไปยังไงต่อถุงมือถุงมือช่องแรกว่าไงถุงมือถุงมือช่องแรกมาหน่อยเว้ย โอ้โหถุงมือไม่มา ประแจมาอยู่แต่ถุงมือกูอยู่ไหนเนี่ยถุงมือแม่งไม่มาเลยเสียดายมากโอ้โหถุงมือเต็มกราวถุงมือช่องแรกไม่เข้านะเสียดายเสียดายเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยอย่าทำให้พี่ผิดหวังอย่าทำให้พี่ผิดหวังนะน้องชายประแจโอ้ยตัวคูณ16ไปแล้วดูตัวคูณ16ไปแล้วรางวัลก็อย่างก็โตไป 201บาทนะได้อยู่ได้อยู่ดอกนี้ได้อยู่ผมไปไปไปไปเหลือสามสปินสุดท้ายนะ 3สปินสุดท้ายไหลๆไปเพื่อน เคด้วยว่าไง เคด้วยช่อง3เคด้วยมันเข้าต่อแล้วโอ้โหเลยตัวคูณมาต่อนะจังหวะนี้คูคูณ 3 มาด้วยนะ แล้วถุงมือมันเพิ่งจะมาตอนนี้มันมาทำไมเนี่ยดอกที่แล้วมึงไม่มา คูณ19หมับพอไปรางวัลก้อนใหญ่ก็โตอีกดอกหนึ่งนะร้1สิบาทตอนนี้ก็กำไรแล้วนะผมที่เหลือนี่คือกำไรแล้วนะเหลือสองสปินเท่านั้นโอ้โหเลยดูประแจมันเข้าเลยดูประแจมันเข้าโอ้โหเลยดูตัวคูณมันมาอีกนะคูณ 28หมับเข้าไปดอกนี้ รางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตซูเปอร์ไมกาไป705บาทชิคกี้ เอาเรื่องจัดจัดว่ะ เอาเรื่องจัดจัดแล้วไปยังไงต่อ 10 มาเต็มกราฟอย่างนี้ 10 มาเต็มกราฟอย่างนี้แล้วเเออเอช่องแรกมาไหมอโอ้โหเอไม่มาแต่คูณ 30หมับเข้าให้ไปกอนโคนใหญ่โคโตอีกแล้วสมบูรณ์ใหญ่สา้อยกว่าบาทเช็ดีค มาโคตรดีวัะสปีดวินเนอร์แต่ไปพันห้าร้อยกว่าบาทนะเมื่อนะ โอเค วันนี้ขอพาไปเป็นเท่านี้เลยละกันนะครับเมื่อใายชอยนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับนะแล้วแค่ตามมาเล่นนะครับ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผม สมัครตนไม่ผ่านเอเย่นนะเพื่อนย้ำว่าเมนที่ปังปังหมดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับผม